ประเภทของการคัดลอกผลงานค่ะ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทนะคะ ประเภทแรกอะค่ะก็คือ ที่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล อีกประเภทหนึ่งนะคะ ชนิดที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา แต่ก็ยังถือว่าเป็นการคัดลอกผลงานอยู่นะคะ เรามาดูอันแรกก่อนเนาะชนิดที่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ ชนิดนี้นะคะอันดับแรกเลยคือนักเขียนเงานะคะ Ghost Writer เราเคยได้ยินคำนี้เนาะหมายความว่ายังไงคนที่เป็นนักเขียนเงาเนี่ยค่ะผู้เขียนเนี่ยค่ะจะต้องเหมือนเขามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่นนะคะชนิดที่เรียกได้ว่าคำต่อคำประโยคต่อประโยคเลยนะคะ โดยไม่ได้มีการดัดแปลงหรือว่าแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งให้แตกต่างจากต้นฉบับเลย แล้วก็แอบอ้างงานนั้นเนี่ยเป็นงานของตนเอง อันนี้ถือว่าเป็นประเภทแรกนะของการคัดลอกผลงาน โดยที่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ อีกชนิดหนึ่งนะคะในการที่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ คือนักคัดลอกต่างกับนักเขียนเงายังไง เขาบอกว่า นักคัดลอกเนี่ยจะคัดลอกเฉพาะบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ จากแหล่งข้อมูลเดียวเดียวเลยนะ โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำของต้นฉบับเดิม คล้ายๆเมื่อกี้เนอะแต่เมื่อกี้เงายกมาทั้งหมดเลย แต่อันนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีสารส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญ ก็กลายเป็นนักคัดลอกไปนะคะ อันนี้เขาบอกว่านักผสมหรือว่าเป็นนักรวมมิตรนะคะเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นนักเขียนที่พยายามเลี่ยงการโจรกรรมวรรณกรรมด้วยนะคะเขาบอกว่าการคัดลอกข้อมูลเนี่ยกลุ่มนี้นะคะเขาจะคัดลอกข้อมูลเนี่ยจากหลายแหล่งที่แตกต่างกันนะคะ จากนั้นนำมาปรับแต่งประโยคให้สอดคล้องไม่สะดุด แต่ยังอิงตามถ้อยคำต้นฉบับไว้มากที่สุดเคยไหมเคยทำไหมยกของเขามาแล้วก็ มากลาๆให้มันแบบว่าอ่านแล้วไม่สะดุดอะ่ะอ่านแล้วแบบว่า สมูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นในลักษณะนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะเป็นนักรวมมิตรเนาะใช่ไหมนักผสมนักรวมมิตรเนาะอ่ะอ่ะต่อมานะคะนักปลอมแปลง นะคะเขาบอกว่าแต่ว่าคนกลุ่มนี้นะคะประเภทคนประเภทนี้เขาจะปลอมแปลงแบบไม่แนบเนียนนะคะผู้เขียนก็ยังคงคัดลอกส่วนที่สำคัญของต้นฉบับอยู่นะคะแต่ว่าได้แก้ไขคีย์เวิร์ดหรือถ้อยคำเพื่อทำให้งานของตัวเองเนี่ยดูแตกต่างไปจากต้นฉบับ ที่เขาเอามา อย่างเช่น เมื่อก่อนเราใช้คำว่าชูใช่ไหมสมมุตินะเดี๋ยวนี้ใช้คำว่ากิ๊ก อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะแบบเอามาเปลี่ยนแบบให้มันดูดีแต่จริงกิ๊กมันก็คือใช่ไหมกิ๊กความหมายของคำว่ากิ๊กเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีมีแฟนเป็นตัวเป็นตนมีอยู่แล้ว แล้วก็ไปมีคนอื่น ก็เลยไอ้คนอื่นคนเนี้ยคือกิ๊กใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเราเรียกคนอื่นคนเนี้ยว่าชู้ใช่ไหมมันก็แบบว่าอาจจะปรับเปลี่ยนแต่ความหมายมันคือ คือความหมายเดียวกันแต่ว่าวิธีการพูดหรือวิธีการใช้ถ้อยคำอาจจะปรับเปลี่ยนไป อาจจะตามยุคสมัยตามสถานการณ์ หรือตามสภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้คือนักปลอมแปลงนะคะอ่ะต่อมานะคะคือนักสำนวน เป็นคนเจ้าสมบัติสำนวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าผู้เขียนนะคะจะใช้เวลารวบรวมข้อมูลสาระสำคัญจากแหล่งต่างๆ มาเขียนใหม่ในสำนวนการเขียนของตัวเอง โดยไม่ได้คิดหรือว่าสร้างสารรค์ผลงานด้วยตัวเอง ก็คือไปเอาของคนอื่นะแต่มาใช้ในสำนวนของตัวเอง แต่ว่าข้อมูลหรือที่มาหรือผลลัพธ์ทั้งหมดอ่ะมันคือเหมือนของคนที่เขาเราไปเอาของเขามา วิธีการสะกดคำภาษาไทยดีกว่า ตอนนี้ที่เป็นที่ที่เขาเรียกวิพากษ์วิจารณ์อ่ะสมมติเรากออากาใช่ไหมเราสะกดกออากาเด็กสมัยนี้เรียน สระอากอไก่กา เวลาเราเรียนเราจะสะกดว่ากออากาขออาขาอะไรเงี้ย แต่เด็กสมัยนี้คือเขาเหมือนเขาเรียนกลับอะเรียนสระก่อนแล้วค่อยพยัญชนะออาอาอา อาบวกกอไก่เป็นกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้อันนี้จำได้ไม่แม่นนะแต่เป็นในลักษณะเนี้ยค่ะ คือเป็นนักสำนวน คือเอามาเอาสิ่งที่มันเป็นของ คือผสมแล้วมันก็จะได้แบบเนี้ยผสมคำแล้วได้แบบเนี้ยแต่เอามาสลับวิธี หรือว่าคิดวิธีการคิดสำนวนของตัวเองหมายว่าเวลาเรียน้มันต้องเป็นแบบเนี้ยนะคะแต่เอาพุทผลลัพธ์คือเหมือนกันไหมเหมือนกันถูกไหมคะอันนี้เป็นนัก reuse นะคะคือเป็นนักที่เขาเรียกเป็นผู้เขียนที่ นำส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผลงานตนเองที่เคยตีพิมพ์ไปแล้วอะค่ะกลับมาทำใหม่เป็นผลงานชิ้นใหม่นะคะอันนี้เรียกว่านักรีวิวเอางานที่เราเคยตีพิมพ์แล้วล่ะเอามากลับมาทำใหม่ทำใหม่อาจจะรีไลซ์พาราเฟสใหม่เขาเรียกไงสรุปเรียงความใหม่เขียนใหม่อะไรเงี้ยเหมือนเขียนสำนวนใหม่ แต่ว่าเป็นงานของเราอะงานเก่าเดี๋ยวเอางาน จางสั่งงานไว้ ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบ เดี๋ยวเอางานเก่ากลับมาทำใหม่อะไรเงี้ยก็จะเป็นในลักษณะเนี้ยค่ะเราก็จะมีเนื้ออยู่บ้างแล้วเราก็เอามาหรือฟื้นหรือว่าปรับเปลี่ยนหรือหาอะไรเพิ่มเติมลงมาแล้วก็ทำใหม่ แล้วก็เป็นงานชิ้นใหม่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือนัก reuse นะคะแล้วก็ประเภทที่ 2 ของการคัดลอกผลงานนะคะ ก็คือชนิดที่มีการอ้างอิงแต่ว่ายังถือว่าเป็นพาการิซึมอยู่มี 4 แบบนะคะ อันแรกนะ ก็คือลืมฟุตโนตรู้จักฟุตโนตเนอะนะคะฟุตโนตที่ผู้เขียนมีการอ้างอิงชื่อผู้แต่ง แต่ละเลยที่จะแจ้งข้อมูลบรรณานุกรมที่สำคัญที่บอกถึงแหล่งที่มาอ้างอิงของข้อมูลนั้น เขียนอ้างอิงนะแต่ว่าละเลยที่จะแจ้งข้อมูลบรรณานุกรม รู้จักฟุตโนตใช่ไหมคะรู้จักปะอะไรไม่รู้จักอ่ะ ฟุตโนตไม่รู้จักแล้วคุณใช้วทดยังไงเนี่ย เคยเขียนอ้างอิงในฟุตโนตไหมฟุตโนตคือนี้นะคะ เดี๋ยวแบบหนึ่งหากัน เปิดบทซิ Microsoft Word สมมตินี่คือข้อความที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไปที่อ้างอิง แล้วก็นี่ เชิงอัดตรงนี้เรียกว่าฟุตโนตเห็นมาด้านล่างเนี่ย รู้จักยัง อันนี้คือเหมือนเขียนอ้างอิงอะ่ะหนึ่งที่มาอาจจะแบบคนเขียนประโยคนี้คือบุษกรเชื่อจินดาการ วงเล็บพศที่แต่งที่เขียนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือฟุตโนตแล้วเวลา เอกสารที่เราจะพบมันจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะนี่คือข้อมูลที่เขียนไว้อันนี้ใส่ฟุตโนตตรงนี้เนาะมันก็จะออกมาโผล่ตรงนี้ รู้จักยัง แต่บางครั้งการเขียนอ้างอิงตรงเนี้ยมันก็ต้องไปใส่ท้ายเล่มที่เราเรียกว่าบรรณานุกรมอีกอยู่ดีนะคะแต่เราอาจจะเขียนแบบว่า ประโยคนี้ของคนนี้แต่งประโยคนี้ของคนนี้เขียนไว้ประโยคนี้ หน้านี้อาจจะมีสักสิบเชิงอัดกระดาษแล้วแต่นะสมมตินะ แต่ว่าไอ้สิบเชิงอัดเนี่ยสิบเรื่องสิบคนที่เราอ้างอิงเนี่ยมันต้องไปโผล่ในหน้าสุดท้ายคือบรรณานุกรม ด้วย รู้จักบรรณานุกรมนะหนังสืออ้างอิงเออ จะเป็นในลักษณะนั้นนะคะ ไม่ได้ใส่เชิงอาดไว้อาจจะไม่ได้ใส่ชื่อผู้แต่งใส่ชื่อพอสอหรือละเลยข้อมูลสำคัญสำคัญไปอะค่ะนะคะ อันนี้ก็คือเป็นอีกประเภทหนึ่งเนาะและอีกอันนึงนะคะคือผู้เขียนให้แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ไม่ชัดเจน เจตนาที่จะทำให้การค้นคว้าหรือการหาแหล่งข้อมูลนั้นทำได้ยาก อันนี้ก็สำคัญนะคะ อันที่3นะคะ คือไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดในถ้อยคำหรือข้อความ ที่คัดลอกมาจากผลงานของผู้อื่น ชนิดคำต่อคำหรือว่าทำเหมือนต้นฉบับทุกถ้อยคำนะคะ หมายความว่าเวลาคุณจะอ้างอิงยกคำพูดของคนอื่นเข้ามา คุณต้องใส่กล่องข้อความด้วยนะคะ ที่เป็นเครื่องเครื่องหมายลูกน้ำสองอันข้างๆนะคะ อันนั้นแหละนะคะ เป็นการเหมือนโค้ดคำว่าเราไปเอาของเขามานะนะคะ อีกอันนึงนะคะ ผู้เขียนมีการอ้างอิงทุกแหล่งข้อมูลที่ใช้ เขียนด้วยสำนวนของตัวเอง และใส่เครื่องหมายคำพูดในข้อความที่ยกมา แต่ผลงานชิ้นนั้นเกือบทั้งหมดไม่ได้เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เลย เขียนถูกตามหลักการเนอะ ยกของเขามาหมดเลยใส่คำพูดให้หมด ก็เหมือนจะกลายเป็นงานเขาอะเพียงแต่เราเอามาใส่ในงานของเรา เราอาจจะไม่ได้มีการเรียบเรียง หรือว่ามีความคิด สร้างสรรค์อะไรใหม่ในงานชิ้นนั้นเลย เพราะว่าเรายกของเขามาซะส่วนใหญ่นะคะ อันนี้ก็ถือว่าเเป็นประเภทหนึ่งของการคัดลอกผลงานนะคะ